สำหรับประโยค你有您的预定凭证吗แปลว่า คุณมีใบจองล่วงหน้าเป็นหลักฐานไหม คำว่าหนีแปลว่า คุณ คำว่า有แปลว่า มี คำว่า的แปลว่า ของ คำว่า预定แปลว่า จองล่วงหน้า คำว่า凭证แปลว่า หลักฐาน ำว่าาแปลว่าไหม สำหรับประโยค当然在这里แปลว่า แน่นอน นี่ครับคำว่า当然แปลว่าแน่นอนคำว่า在这里แปลว่าอยู่ตรงนี้